ดีค่ะฮายฮายโอเคเข้าเรื่องนะคะทุกคน วันนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นจากความน่าเต็มนะคะ วันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายนะคะ ที่เราจะได้อยู่กับเพื่อนๆม .3 ของเราทั้งสองห้องนะคะเนี่ยก็ได้มีงานเป็นงานแฟร์เวลนะคะงานเลี้ยงของม .3 นะคะที่เป็น EP นะคะ จะมาเก็บเอ่อเป็น ภาพความทรงจำนะคะ ภาพบรรยากาศที่เราได้ถ่ายมานะคะ แล้วก็เราบอกว่าเราจะถ่ายเพื่อนๆ ครบทุกคน

Christ. ก็จะมาลบหน้านะคะ แล้วก็เตรียมตัวนอนกันนะคะ เพราะว่า ดึกตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วก็ไม่รู้ ต้องลบหน้าได้แล้ว Música